จากโจทย์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่72ตารางเซนติเมตร มีด้านยาวยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้าง ถ้านำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้สี่รูป มาเรียงติดกันหนังรูป แล้วเส้นรอบรูป ที่เป็นเส้นทึบยาวเท่ากับข้อใดทีนี้เราลองมาพิจารณาดูโจทย์นะครับ โจทย์กำหนด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาให้แต่นี่ถ้าให้เห็นชัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำหนดเป็นรูปสีแดงแดงนี้เขาบอกมีพื้นที่ 72ตารางเซนติเมตรอันนี้เราลองมาดู ด้านกว้างและด้านยาวของแต่ละรูป ถ้ากำหนดให้ด้านกว้างมีความยาวเป็น x เราจะได้ด้านยาวมีความยาวเป็น 2x ประจบกำหนดว่ามีความยาวเป็น2เท่า และปรากฏว่าพื้นที่ถ้าเรานำด้านกว้างและด้านยาวคูณกัน จะมีพื้นที่ 72 ตารางเซนติเมตรดังนั้น x คูณ 2x เท่ากับ 72 ได้เป็น 2 x ยกกำลัง 2 เท่ากับ 72 x กำลัง 2 เท่ากับ 36 เดินได้ค่า x ออกมาเป็น 6 หรือลบ 6 แต่ว่าเป็นความอยาวดังนั้นเราจึงตอบค่า x ที่เป็น 6 นั่นแสดงว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความกว้าง6เซนติเมตรและยาว 12เซนติเมตรอันนี้ลองลองสังเกตดูว่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ถ้าเราจะหมุนไปโดยรอบก็จะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่รูปนั่นเอง ที่มาวา ดังนั้นวิธีการที่เราจะคิด เราจึงนำแต่ละรูป มาต่อกัน ก็จะได้รูปที่หนึ่งรูปที่สองและรูปที่สามรูปที่สี่ในแต่ละรูปเส้นรอบรูปจะยาว ยาวหกยาวหกก็จะกลายเป็นสิบสองเซนติเมตรและด้านข้างอีกสิบสองเซนติเมตรสิบสองเซนติเมตรดังนั้นในหนึ่งรูปก็จะมีความยาวเป็น 36เซนติเมตร ค่า4ลูกก็จะกลายเป็น36คูณ4เท่ากับ144เซนติเมตรอันนี้โจทย์ไม่ต้องการที่จะเป็นที่จะเป็นเส้นหลักดังนั้นเราจึงนำส่วนนี้ไปลบออกจาก144เซนติเมตร ทั้งหมดนี้จะมี ยาวหกยาวหกยาวหกยาวหกแต่ว่าซ้อนกันอยู่ ดังนั้นจึงกลายเป็นหกคูณแปดเท่ากับสี่สิบแปดเมื่อลบส่วนที่เป็นสีแดงนี้ออก ก็จะเหลือ ที่เป็นเส้นทึบทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ลบสี่สิบแปดเท่ากับเก้าสิบหกเซนติเมตรซึ่งคำตอบก็คือข้อที่สาม